ที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะกายนั่นเอง ต้องพากินหลับนอนขับถ่าย ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย กินทุกวันถ่ายทุกวัน หายใจทุกวัน อาบน้ำทุกวันซักผ้าทุกวัน ตลอดของการดำรงชีวิตอยู่ และเราได้อะไรไป ก็ทิ้งกายที่เราโดยรักษาในคิดว่าหวงแหนว่าเป็นของเรา มันไปจากเราโดยที่มันไม่ใหญ่ดีกับเราเลย นี่หรือคือกาย นี่หรือคือของเรา เมื่อเราละความยินดีต่อกายนี้แล้ว ละความยินร้ายต่อกายแล้ว รู้เนี่ยก็จะอิสระสโรลาบต่อความจริง กราบแล้วกราบอีกต่อธรรมที่พระองค์ทรงตัดแสดงไว้ว่า กายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนละเขา สังสารวัฏจบพบจบชาติ จบตรงนี้ เมื่อรู้มีหลัก เมื่ออะไรนั่น รู้ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่น นั้นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในสุดก็คือ รูป คือกายนี้นั่นเอง ให้เราอยู่กับของจริง คือกาย ทุกคนมีกายเป็นของจริงหมด นั่นกายภายในมีอะไรบ้างเป็นของจริงทั้งหมด มีอะไรมีกระดูก มีม้ามปอดตับ หัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่ อาหารเก่าอาหารใหม่ นี่คือของถูกหมด สิ่งที่เราคิดน่ะมันออกนอกกาย สิ่งที่เราจำก็จำเรื่องนอกกายนั้นเราต้องไปค้นฟ้า หาความจริง ของสดสดที่มันอยู่ในกายเรา โดยที่กายนี้ไม่ได้หลอกลวงเลย เป็นของจริงที่มีอยู่ทุกคน เมื่อรู้เข้าเห็นความจริงของกายแล้ว แล้วกายนี้คืออะไรคือธรรม อันเป็นธรรมชาติ รู้ได้เข้าถึงความจริงในกาย รู้ก็จะสิโรราบต่อความจริง หมอบกราบต่อความจริง นี่หรือคือที่พระองค์ทรงตัดว่าธรรมะ พอใจดวงรู้นี้เห็นความจริงประจักษ์แล้วว่ากาย ของเราทั้งหมดร้วน รวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่ ของแข็งในกายคือกระดูก ของอ่อนในกายคือน้ำ ของร้อนในกายก็คือความอบอุ่น ของเย็นก็คือลมที่ไหลพัดผ่านเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเรามีกายเดียวอยู่เนี่ย เราก็จับที่กายเดียว กายมันนิ่งอยู่แล้ว สิ่งที่เคลื่อนไหวก็คือ ลมหายใจ เรามีกายเป็นหลักดินที่เราทานไปในกาย ที่เป็นอาหารพืชผักผลไม้เมื่อทานเข้ามาในกายแล้ว มันก็ผ่านออกไป สิ่งที่เหลือก็คือ ร่างกายที่ถูกเติมแต่ง จากลมหายใจ ให้มีชีพจรมีออกซิเจนมีชีวิตอยู่ได้ แล้วได้จากน้ำที่ไม่ให้ความชุ่มชื้นที่ไปต่อเติม น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดในกายเราให้ไหลคล่องตัว ดินที่อยู่ในกายเราก็มีความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้น ผมงอกเล็บยาว อายวะภายในทุกเซลล์ในร่างกายของเราก็ ถูกพัฒนาเปลี่ยนเซลล์ใหม่ ไปเรื่อยเซลล์เก่าก็ตายไป ความร้อนที่อยู่ในกายก็เกิดขึ้นเพราะลมหายใจที่หายใจเข้า เป็นประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสันดาบในกายทำให้พลังงานความร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพอลมหายใจเข้าไปออกซิเจนทำให้เกิดไฟเกิดขึ้น ไฟจึงไม่ดับ เมื่อเราไม่เติมลมเข้าไป เมื่อไรไฟก็มอดดับลงมานั้น เมื่อไฟนั้นมอดดับลงแล้ว ความร้อนอุณหภูมิในกายเราดับลงสิ้นเพราะลมหายใจหยุด หลังจากนั้นก็เหลือเพียงแค่ของเหลวกับของแข็ง ของเหลวที่อาศัยอยู่ในของแข็งคือกายเราก็จะระเหยออกเป็นธรรมชาติ หลังจากที่ร่างกายนั้นหมดสภาพแล้ว ไหลคืนสู่ธรรมชาติจนเหลือร่างกายเหือดแห้งลง เหลือเพียงแค่ก้อนดิน ผมกระดูกเล็บฟันหนังต่างๆ ก็ผุก่อนสลายลงหมดสิ้น นี่หรือคือกาย นี่เลยคือของเรา ไม่มีอะไรเลย ว่างเปล่า แล้วรู้ก็ว่างเปล่า ความคิดมันก็มาอาศัยกาย จึงได้ก่อ ความคิดเกิดขึ้น ความรู้สึกก็ต้องอาศัยกาย เดิมความรู้สึกไม่ได้มี ความคิดไม่ได้มี ความจำไม่ได้มี และการรับรู้ไม่มีเลย ก็เพราะกายนี่เนเป็นต้นเหตุ จึงได้รับรู้ได้ ทางอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกาย จึงส่งเข้ามาถึงความรู้สึก ที่กายและส่งต่อไปที่มโนคือใจ และมโนนี้เดิมก็ไม่มีมโน มีแค่จิตดวงเดียว มาสายกายบวกกับวิญญาณธาตุจึงทำให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้น มีมโนคือใจเป็นดวงแรก มโนก็แตกกายพันกายเป็นเวทนาในมโนคือความรู้สึกที่ใจ แต่เป็นความจำได้หมายรู้ที่มโนเป็นสัญญาในใจ แต่เป็นสังขารความคิด ที่ใจเพราะมีข้อมูลจากสัญญา แล้วก็มีการรับรู้เรียกวิญญาณ วิญญาณในที่นี้คือวิญญาณของขันห้าคือตาหูจมูกนิ้วกายใจนั่นเองเป็นจักรวิญญาณ เป็นต้น อันนั้นเมื่อร่างกายนี้ เป็นที่อาศัยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ย่อยแตกสลายไปคือสู่ธรรมชาติ วิญญาณของขัน ก็แตกสลายไปด้วย เวทนาของขันก็ดับไปด้วย สัญญาของขันก็ดับไปด้วย แล้วสังขารของขัน มันก็ดับไปสิ้น สิ่งนี้คือความจริง ที่มันปรากฏมีแล้ว อยู่ในตัวเรา เพราะนั้นไม่ต้องศึกษาอะไร ศึกษากายฐานของกายทั้งหมดนี่แหละมันมาจากไหน มาจากพ่อและแม่ และสิ่งที่มันปรากฏขึ้นออกจากกายทั้งหมด จะเป็นความคิดที่ปรุงแต่งก็ตามสัญญาหรือเวทนาต่าง ๆ สิ่งต่างๆนี้มันมีได้เพราะกาย ก็ในเมื่อเรามาทำลายความยึดมั่นถือมั่นต่อกายแล้ว อันเป็นความจริงเป็นธรรมธาตุธาตุรู้ ที่มันเคยเว้นว่ายแต่เกิด เป็นธาตุรู้ของวิชา มันก็จะแตกดับสลายตัวไปเองในหมดสิน้นเพราะไม่มีอะไรให้เกาะแล้ว จิตที่ซ่อนอยู่ในธาตุรู้ที่มันไม่ได้มีอะไรเลยขาวสะอาดว่างเปล่า ที่มันถูกวิญญาณนักฆาตขังไว้เวียนว่ายแต่เกิด เมื่อเราตัดภพตัดชาติได้ด้วยการทำลายวิญญาณธาตุเตีย นั้นก่อนที่เราจะมาทำลายวิญญาณธาตุก็ต้องทำลายสิ่งที่วิญญาณธาตุมาหลงไหลก็คือกาย เรียกว่ารูปนี้ธาตุทั้งสี่แล้วก็มาทำลายเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณ สิ่งต่างๆนี้มันรวมตัวมันชั่วขนาดหนึ่ง และก็สร้างปัญหาให้เราก็มากมาย มีภาระต่อความรู้สึก มีภาระต่อความจำ มีภาระต่อความคิด และมีภาระต่อการรับรู้ ซ้ำกายนี้ก็จะเป็นภาระอันยิ่งยวด ที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะกายนั่นเอง ต้องพากินหลับนอนขับถ่ายตลอดเวลา เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย กินทุกวันถ่ายทุกวันหายใจทุกวันอาบน้ำทุกวันซักผ้าทุกวัน อย่างนี้จำเจ ตลอดของการดำรงชีวิตอยู่ และเราได้อะไรไป ก็ทิ้งกายที่เราโดยรักษาในคิดว่าหวงแหนว่าเป็นของเรา มันไปจากเราโดยที่มันไม่ใยดีกับเราเลย มันไม่ได้ยินดีกับเรา แต่เราถักอะที่ไปหลงยินดีกับกายนี้ ที่เป็นโครงสร้างกระดูกม้ามปอดตับหัวใจ เมื่อเราละความยินดีต่อกายนี้แล้วละความยินร้ายต่อกายแล้ว รู้เนี่ย ก็จะอิสระสโรลาบต่อความจริงกราบแล้วกราบอีกต่อธรรมที่พระองค์ทรงตัดแสดงไว้ว่ากายนี้ ไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนละเขา เวทนานี้ไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนละเขา จิตนี้ไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนละเขา ธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนละเขานี่คือการคว่ำสังสารวัฏจบพบจบชาติจบตรงนี้ ไม่ได้จบตรงไหน จบที่กาย จบที่ใจ จบที่รู้ จบที่จิต นั้นให้เราตั้งใจกัน